Good morning everybody สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่าน อยู่กับผมวินเนอร์สล็อตนะครับผม เออไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กติดแดงลูกป้านะอาหรือปู่ย่าตาหยายมาดีครับเออเออโอเควันนี้เราอยู่กันกับ โอ้ยแป๊บหนึ่งโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่วันนี้เยวินจะพาไปฟินเราอยู่กัน เออ ถุย กูงงอะไรของกูเนี่ย วันนี้เราอยู่กันกับเกมลักกี้พิกกี้นะครับผม เกมหมูหนำโชค เออของค่าย PG นะ เกมนี้มากันที่ทุน 500 เล่นกันเป็นเวลา 12นาฬิกา53 นาทีน้องๆหนู ๆ ควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับ วันนี้เฮียวินมา 500 ขอญาตจัดเบ็ด 10 บาทแล้วกันเนาะโอเค ไปไปคันี้เบาๆ10แล้วกันเนาะสำหรับเกมนี้นะเออสวย แกตเตอร์สี่ตัวนะคุณผู้ชมสี่ตัวสี่ตัวท้ายนะสแกตเตอร์ก็จะเป็นวายในตัวครับผมนั่นแหละครับผมสวยแล้วก็ เอ้ยอย่างอย่างนะเกมนี้ซื้อฟรีได้นะคุณผู้ชม แต่เราขอลองตามล่าหาสแกตเตอร์ก่อนแกตเตอร์เป็นตัวคอนนะคอนทุบปลุกหมูแตกกระจุยกระจาย กระโปงกระเปะนะครับผมคุณผู้ชม อะไรวะน่ะ แล้วก็เออสวยสวยสวยสวยวายมาสวยแล้วก็ยังไงต่อ สวยงามผมสวยงามผมขอสองท่าแรกเหมือนกันนั่นแหละครับผมสแกตเตอร์คอนมา3ตัวแล้วคุณผู้ชม มีลุ้นแล้วครับผมมีลุ้นแล้วตอนนี้ มีลุ้นแล้ว ได้แค่ลุ้นเจเคขอบคุณมาก โอเค รับรางวัลเมกาไปก่อน351บาท ไปต่อไปต่อ เอาสแกตเตอร์เข้าเลยไหม ข้ายังมีลุ้นอยู่คุณผู้ชม ยังมีลุ้นอยู่ต่อเนื่อง เหรียญรออยู่เหมือนกัน ยังไง โอ้ ขอบคุณมาก เออต้องหันอยู่วะมา ก่อนเข้าก็โชว์ไปเรื่อยๆก่อน เออ โอเค เข้าสแกตเตอร์ปะทุบกระปุกหมูกันดีกว่าแปดรอบหมุนคุณผู้ชมมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับผมไป เออ ขอแค่สองแถวแรกเหมือนกันเท่านั้นนะ ตัวคูณมีในฟรีนะ ตัวคูณเพิ่มเรื่อยๆคุณผู้ชมตัวคูณจะค้างไว้นะตัวแพงน่าจะเป็นตัวเพชรนะเออไปต่อนั่นแหละครับ ผมสวยไปต่อนั่นแหละครับผมสวย ไปต่อ เก็บตัวคูณไปก่อนคุณผู้ชม เล็กๆน้อย ๆ ไม่เป็นไร เก็บตัวคูณกันไปก่อนเดี๋ยวกันอีก6รอบหมุน รวมรอบนี้ด้วยนะแล้วไงต่อแบงค์แบงค์ยี่ไม่มาแถวแรกวะทู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อไปต่อ เบ็ดสิบบาทแต่ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะโอเคมาเพชรสวยแล้วก็ขอบคุณมากเออไปกันอย่างรวดเร็ว รวดเร็วทันใจไปเลยลุยยังไงหมุนสุดท้ายแล้วหมุนสุดท้ายแล้วยังไงโอ้โหหมดจนได้เอาวะเอาวะแล้วมา984นะเบ็ดสิบบาทเอาเรื่องอยู่ ผมขอญาตโดดไป50เลยแล้วกัน เอาสเกตเตอร์มีลุ้นอีกแล้วแตกมาเลยแตกมาเลยเอรออยู่ไม่เป็นไร เอรออยู่โอเค ขอเป็นแถวสแถวนี้ได้ไหมแถวสามของมันเนี่ย เพื่อที่ได้ทั้งแถวขอสเกตเตอร์เออเออเออเออเออสเกตเตอร์แถวนี้ขอแถวนี้อุ้ยไม่ลงสักทีวะเอ้ยยังมีลุ้นอยู่ไปต่อเนื่องต่อเนื่องยาวไปยาวไปนี่เหรียญยังรออยู่นะเหรียญรออยู่นะ ยังไงก็ยังได้ลุ้นอยู่นะ เอาละวะ เอาละเวยเอาละวะ มาสิ เครออยู่เหมือนกัน มาต้องมาแล้วแหละ ต้องมาแล้วแถวนี้ก็ได้มา แถวนี้ก็ได้มาพุยไม่มาวะ โอเคแต่ยังไงขอบคุณมากรับรางวัลซูเปอร์เมกะ2006นะคุณผู้ชม ไปต่อ ไม่หยุดไม่ย่อน ขออนุญาตใส่เทอร์โบด้วย เผื่อมันจะมา เอามีลุ้นอีกแล้วเหรียญรออยู่คิวรออยู่นั่นแหละครับผมสวย ไปเอาระฆังรออยู่เหมือนกัน แต่ขอให้ลงมาเลยได้ไหมไปต่อมีอะไรรออีกไหมมะนาวลงมาเลยโอ้โหเป็นวายได้อยู่ไปเออเอาเหรียญรออยู่ เอ้ยม่ใช่กูรอเท่านั้นไรตั้งหนาวะเฮ้ย ไปยังไงต่อคิวรออยู่ไป ตอนนี้คูณเจ็ดนะข้างนอกนะ หมดแล้วตัวรอ หมดแล้วสเกตเตอร์ลงมาเลย โอ้โห ไม่ลงว่ะ โอเคยังไงก็ขอบคุณมาก ขออนุญาตเบ็ดร้อยได้ไหมไปดิวะเบ็ดร้อยไปดิวะ เบ็ดร้อยไปดีวะ ไปดีวะ โอ้แต่แคตเตอร์สามตัว เกือบลุ้นยังไงต่อมะนาวแถวสองขาดนิดเดียว เออ แล้วก็ หมด ขอเข้าฟรีทีได้ไหมโอเค ขอบคุณมาก เออไป ก่อนเข้าขอหนักๆไปก่อน นั่นแหละครับผมสวย เดินละครั้งต่ออยู่ละครั้งต่ออยู่สวย ละครั้งกับ A แล้วก็สวยครับผม ได้เพชรต่ออยู่ ได้วายด้วย สวยๆนั่นแหละครับผม คูณ4ี่ก็ไปแตกมือแล้วคุณผู้ชม โอ้โหสแกตเตอร์แถมอีกหนึ่งตัวของคุณมากโอเค ก่อนเข้ารับซูเปอร์ ไปก่อน8,500แล้วเข้าไปจะไปอย่างไรล่ะครับผมคุณผู้ชม เอาละววะหมดรอบนี้ได้ล่ำลาล่ำเลิกกันแล้วเว้ย นะไป cover แล้วก็เงียบ เออ ได้เพชร โอ้โห ตอนนี้กูคูณน้อยไปหน่อยนะ เออ ตัวแพงนะ เบ็ดแพงนะผู้ชม เบ็ดร้อยนะตอนนี้ ได้แบงค์ เออ ได้แบงค์แล้วก็ หมดแล้ว ขอบคุณมาก ไปเจ็ดรอบหมุน กับคูณห้า เอ้ย